ครับผมดีเจบอมจกมกนะครับและสำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียน อนุบาลด่านสำโรงนะครับตำบลด่านสำโรงนะครับ ผมอยู่ในสังกัดเทศบาลตำบลด่านสำโรง และแน่นอนครับวันนี้นะฮะที่นี่นะฮะมีกิจกรรมในการให้อาหารเด็กอนุบาลนะครับและก็ยังมีนะหุ่นยนต์โรบอททำความสะอาดฆ่าเชื้อให้กับทางเรือของเราด้วยนะครับและแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะทำการบินโดรน ให้กับท่านผู้ชมนะฮะที่มากันที่นี่นะครับ หลอกสักครู่ครับ รงหรือโรงเรียนรุบาลครั้งนี้นะครับ ก็มารับอาหารกลางวันและก็พาเด็กๆเข้ามาวยการลงทะเบียนนะครับก่อนที่จะรับอาหารกลางวันของเราอีกด้วยนะครับอยากให้นะหลายๆท่านนะฮะได้รับชมกันนะครับผม นี้นะเราอยู่กับคุณโจ้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ ผมเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารกลางวันไม่ใช่นะครับ เป็นนมโรงเรียนครับผมอ่ะคุณโจ้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเข้าเลครับมาค่ะแล้วตอนนี้เรามากิจกรรมที่นี่นะครับเขาเรียกว่าสำหรับทางเทศบาลนะคะ วันนี้เนี่ยเนื่องจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรงเนี่ยนะคะ เราใช้สำหรับเป็นศูนย์พักคอยส่งต่อผู้ป่วยช่วงโควิดระบาดนะคะ ซึ่งขณะนี้เนี่ย เราได้ปิดทำการไปแล้วนะคะ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคนะคะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คุณครูที่สอน ผู้ปกครองที่ส่งเด็กนักเรียนมาเรียนโรงเรียนนี้ รวมกระทั่งเด็กนักเรียนด้วยนะคะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคเพื่อให้ความอบอุ่น นะความมั่นใจความมั่นใจใช่ค่ะ เพื่อที่จะเตรียมสถานที่นี้สำหรับการเรียนการสอนต่อไปค่ะ แล้วก็เด็ดสดไฮไลท์เลยมีหุ่นยนต์ใช่ไฮไลท์เลยหุ่นยนต์โรบอทเป็นโรบอทค่ะนะครับผมเป็น UV มากี่ตัวมากี่ตัววันนี้มาสองตัวค่ะมาสองตัวนะ่หุ่นยู่โรบอทนะฮะใช่ค่ะเราก็ได้จอดอยู่ตรงนู้นหุ่นยนต์โรบอทนู่นนู่นนนใช่นใช่ค่ะเดินมาเดินมาเดินมาคุณโจ้เดินมา แต่ตอนนี้นะครับนะฮะเราก็พาท่านผู้ชมนะฮะมาดูหุ่นยนต์โรบอทเรามาถึงสองตัวด้วยกันนี่นะที่ท่านเห็นรถฟ้านะฮะเป็นแท่งรถฟ้าอย่างนั้นนะครับผมเจ้าังนอย่างนใช่ค่ะัทำคมอนี่ยวเราทำนะครับเก็บนเจ้า่ยนเทผมก่อนโน เดี๋ยวเราจะไปบนก่อนขึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ที่ต้องการคนลงไปใช่โอเครถตุ๊กมาก่อนคันแรกเลยอ่ะะตุ๊กนี่มาแบบอย่างไวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่นี่นี่นี่จุดแรกเลยนะที่ฝ่ายปกครองนะ ของเด็กต่างๆเนี่ยเขาจะเข้ามากันสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะ อันนี้คือจุดแรกเลย จุดแรกค่ะจุดแรกนี้ชื่อว่าจุดที่หนึ่งห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งคุณครูแนะนำตัวที่หนึ่งค่ะ คุณครูดวงกระมวลแก้วสีดาค่ะ จะมีการบริการนะคะในเรื่องของการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนค่าอาหารกลางวันนะคะในช่วงที่หยุดโควิดนี้แล้วก็จะมีรับนมด้วยค่ะ รับนมนะวันนี้คือรับนมแน่ๆเลย รับนมค่ะเพื่อที่จะให้ เด็กไปดื่มในช่วงที่เราไม่ได้มาโรงเรียนนะคะควันนี้ก็ต้องเป็นโครงการของรัฐบาลเนาะเราก็ยังจะมีการดื่มนมตามปกตินะคะอ่าค่ะนะครับก็ให้นมคนละกี่กล่องครับวันนี้วันนี้นะคะจำนวน20กล่องค่ะ20กล่องกล่องคุณครูแพ็คไปให้เรียบร้อยก็คือ2ถุงเลยเหรอฮะค่ะค่ะถุงหนึ่งค่ะถุงหนึ่ง20กล่องค่ะต่ออนักเรียนหนึ่งคนอ่าขอนักเรียนหนึ่งคนนะฮะอ่าเด็กนักเรียนที่ไหนนะครับนะฮะ ต้องเป็นเด็กนักเรียนดาสำโรงเท่านั้น ใช่ค่ะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลดาสำโรงครับผมนะฮะในสังกัดเทศบาลดาสำโรงนะครับ ผมวันนี้ก็มีเด็กเข้ามากันละมามาละมาเดินมาละโอ้ไ้ทับหนึ่งนะคะครับผมนี่มาละมี้นอุ้ยมีนมมาแล้ว นี่ฮะ นมเข้าไปแล้วครับผม โอ้โหวนคุณแม่ของน้องหรอครับ นะฮะเป็นไงบ้างที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ ดีมะโอ้นะช่วยๆกันเนาะนะครับนะนี่คุณพี่เป็นเป็นคุณพ่อไหมครับครับโอ้คุณพ่อครับขอความรู้สึกทีผมปอมจกมกนะฮะอยากทราบความรู้สึกของคุณพ่อเนี่ยเขามีการนะครับให้นมลูกในกิจกรรมช่วงแบบเนี้ยรู้สึกอย่างไรดีครับเป็นระเบียบดีครับเป็นระเบียบดีเนาะนะแล้วก็ไม่อาดฮะไม่ไม่อาดดียรอ๋อครับผมนะฮะไม่มีการ ที่จะต้องมาแย่งอะไรก็เป็นแถวเป็นแนวกันนะครับ ผมขอฝากคุณพ่อด้วยนะ ดูแลคุณลูกด้วยนะครับ ผม ครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวก็จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับ ผม คุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหวันนี้เรามารับอะไรครับอ๋อมารับอ่ารับนมอุปกรณ์การเรียนครับอุปกรณ์การเรียน ครับกับอาหารกลางวันครับ อาหารกลางวันครับผมคุณพ่อพร้อมอยากถามคุณพ่อรู้สึกอย่างไรที่มีกิจกรรมอย่างนี้ก็ โอเคครับ อ่า ดีครับมีตรงไหนบ้าง อ่ะก็คือทางโรงเรียนเขาก็ อ่า ไม่ คือซื่อสัตย์กับทางตามตามตามหลักของเขาอ่ะอ้ออ่านะครับ ครับผมือช่วยมาให้เรา นะครับ ต้องไปหาเลี้ยงแบบ โหต้องไปเหนื่อยหนักนะแต่ตอนนี้เรามีนมมาให้ลูกเราก็มีความสุขแล้ว ครับผม โอเคครับพ่อครับครับได้กินเปล่าทำไมอ่ะทำไมหนูไม่กินอ่ะ ันไม่ยอมยอแย่ไม่ได้โอ้โหเปยนเป็นโกโก้ต้องไปไปแช่เย็นแล้วเอาเฮลูบอยมาใส่อ๋อเหรอเขาถึงกลายเป็นไอติมไอติมเฮลูบอยเฮลิบอยโอ้โหเอาไปทุบเลยนะไปทุบเลยนะชื่ออะไรครับเด็ชายบวินครับเด็ชายบวินครับชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อทีชื่อทีน้องทีดีใจไหมได้นมไม่เอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็เดี๋ยวไปใส่เฮลูบอย เดี๋ยวไปใส่เฮลูบอยนะ โอเคป่ะโอ้ยไม่ต้องซื้อแล้วเปลี่ยนเนี่ยเออขอบคุณมากครับผมที่หน้าค่ายของเรานะครับก็จะมีนะครับ มีที่ถูุดแทกนะครับผู้ชมครับจุดที่สองสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอ่า แนะนำตัวครับ แนะนำตัวครับ สวัสดีค่ะ คุณครูบุญเรือนเพียงกระจ่างค่ะ อ่าทำหน้าที่อ่าเป็นครูดูแลอาคารสถานที่ค่ะ คุณครูดูแลอาคารสถานที่ อ๋อเป็นคุณครูคุณครูวันนี้เราจัดกิจกรรมแบบนี้นะฮะเด็กๆเป็นไงครับเป็นการตอบรับยังไงบ้างก็อันนี้ท่านผู้ปกครองจะเป็นคนมารับนะคะรับนมรับค่าอาหารกลางวัน แล้วก็เข้าอุปกรณ์เอาไปให้กับเด็กที่บ้านนะคะเพราะเราต้องใช้ในการเรียนกิจกรรมแบบนี้จัดบ่อยหรือยังครับ จัดบ่อยค่ะ จัดบ่อยใช่นะฮะ แต่เราอยากจะบอกว่า ตอนนี้เราเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะฮะที่จะให้พ่อแม่น้องนะฮะ แล้วก็ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเกิดความอบอุ่นขึ้น เพราะวันนี้เรามีการทำความสะอาดด้วยหุ่นยนต์โรบอทขอบคุณคุณครูมากครับ